15แถวพอดีวะ ไงต่อ โอ้ยยาวๆคูณ34เข้ามาแล้ว คูณ 35ช็อตนี้ เอาเรื่อง เออ นี่โอ้คิวมาทีมเธอเอาถุยคำเตือนคลิปนี้ทำไต้องความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้น ไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะ น้องๆหนูๆยังต้องปฏิบัติแปดปีคุณได้รับคำแนะนำครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆ ท่านนะครับผมอยู่กับผมและช่องสล็อตตัวแตกนั่นเอง เออวันนี้อยู่กันในเกมา Y b ด r ิโตนะครับผม เกมโค้งกระดูเข้าบอยกีตาร์อะไรเนี่ย เกมจากค่ายจีนะครับเกมนี้ไปเริ่มกันเลยวันนี้มาที่ตุน700บาท เออเราเบสสิบาทเลยกันนะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับผมขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเฮงๆรวยๆนะทุกคน เออ นี่ เอ้า สเก็ตเตอร์เข้าเฉย เออสิบสองหมุนนะทุกคนลุ้นกันยังไง โอ้โหว้าวไปหนึ่งว้าวไปสอง อะไรวะน่ะเอ้ย โอ้โห นึกว่าจะไม่ตกไม่แตกอะไรให้ซะแล้ววายเดาสอง ได้ใช้แน่นอน สวยสิบแล้วไง เคแถวหนึ่งเอมาก่อนแล้วกัน เออ โคกระดูกฟอบฟอบฟอบแล้วไง ไม่ได้สิบสวยงามวายแล้วสองเออ เอาตัวถูกเอาหมดตอนนี้ สวยแล้วไง เออ ต่อไหมคูณสิบแล้วคูณสิบเอ็ดสวยงามช็อตนี้สามร้อยแปดสิบหกบาททุกคนเออเอาเรื่องอยู่นะคุยไปไอ้โอ้โห ช่วงเวลาดีๆ แบบนี้นะผมเล่นตอน4ี่โมงนะผม เออเอาเราว่าวแหลก ยังไง สวย ยังได้อยู่ 10 คิวเยี่ยม โอ้โหเลาวายยาวๆแบบนี้ไม่ได้ เฮ้ยเป็นไปได้ไง โอ้โหดูแม่งเอ้ยโอ้น่าเสียดายช็อตนี้ 653 บาทสกกตเตอร์รวมนะ เอ้ยแม่งเอ้ย เพิ่มเบ็ดเป็น 20 บาทแล้วกัน ขอสแกตเตอร์อีกสักรอบว่าไง น้ำส้มได้ เออ เอาว่ะใบเดาวสองสวยงามใบเดาวสามต่อเยี่ยม มายาวๆรัวๆอย่างนี้เออเอาว่ะคูณหกสี่ร้อยสามสอบสี่บาทเกมนี้ไม่มีซื้อฟรีนะแล้วน้ำบุญออโต้ไปสิบทีก่อนแล้วกันใบดาวสามสวยงาม อย่างนี้ใบสองสามใช้ใช้โอ้โหไงวะเนะ่ย 420 บาท เฮ้ย แตกเรื่อยๆ แตกเรื่อย ๆ ทุกคนคนดี โอ้โห ได้นี้แล้ว เออ บับ ขอสแกตเตอร์ อีกสักรอบ นะ เออ สิบ สวยงามเราไปสองสามอีกแล้ว เออไปต่อสองสวยโหยาวๆ ไปคูณหกแล้ว ยังไง คูณเจ็ดคูณแปดเข้าไป โอ้โห ต่อเนื่อง เฮ้ย มันได้แบบนี้ผมเพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่านะ 30เลยดีกว่าหรือ40ดีวะ 50ไปเลย กลัวอะไรเหรอมันกำลังเข้านะสี่ขอสแกตเตอร์รอบหนึ่งที่เด็ก50 บาท สวยงาม เฮ้ย สี่ตัวด้วย14 หมุนทุกคน เออเอาว่าไปไปไปห้าสิบสิบมาสวยงามใบสองสามมากไง สวย เยี่ยม ต่อไหมเออกีตาร์ ไม่ได้บ้าบร้อยว้าวแดก แล้วไงน้ำส้ม สวยงาม แถวสองเยี่ยมหุยสแกตเตอร์ ตัวหนึ่งสแกตเตอร์สแกตเตอร์ หรือเปล่า ยังไง โอ้โห ไม่ได้สิบยังได้ลุ้นสแกตเตอร์ ไม่มี โอ้โห แม่ง เอ้ยหนึ่งพันบาท ช็อตนี้สวยงามสิบผลสุดท้าย เออ เอาอะตี วายแล้วไงวายดาวสามสวยงาม วายสองสามอีกแล้ว เออเอาเรื่องคูสิบห้าเข้าไปแล้ว เออ เอมาอีกโยกยาวไปช็อตนี้ทุกคน เอ้ย เอคิวแถวหนึ่งเยี่ยมโอ้โหต่อเรื่องคูสิบเก้าวิ่งลงคงกระดูกมาอีกช็อตนี้รอบเท่าไหร่อุ้ยห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทโอ้โหเอาเรื่องว่ะ หมื่นหนึ่งแล้วทุกคนจากเจ็ดร้อยเฮ้ย แม่งโคตรแจ่มว่ะ ไงเบาไป โอ้โหยังได้สิบสวยงาม มาอีกแล้วช็อตนี้ ยังไงสามพันโอ้โหแม่งโหดมากคลิปนี้คูณามเข้าไปแล้วนะ อีกตั้งเจ็ดหมุน เออไอ้น้ำส้มแถวหนึ่งได้น้ำส้ม โอ้โหคงกระดูก สวยงาม 2,700นี่น้ำส้มไม่มานะฟีฟีฟีบมาเดี๋ยวสามขอให้ได้ สวยอุ้ยยังไงต่อไอ้กีตาร์มาสวยดิสิบกับน้ำส้ม คิวแถวหนึ่งโอ้โหอ้โอ้แตกรัวโคตรโหดบับ ว้าวเข้าไปดิ โอ้โห นึกว่าจะว้าวเจสวยงาม เออสิบสิบห้าแถวไปดิวะ ไงต่อโอ้โหยาวๆคูณสามสิบสี่เข้ามาแล้วคูณสามห้าช็อตนี้ เอาเรื่อง เออ นี่โอ้คิวมาทีกูเอาถุยกูหลังกู เออ หนึ่งหมื่นว่ะเฮ้ยปั่นจากเจ็ดร้อยทุกคน โคตรโหด ไง นี่เมาไปดิ เออ มา มา สวยวายแถวสามยาวๆไปแบบนี้ โอ้โห แบบนี้ยาวๆแล้ววายหาย เออน้ำส้มตึงแต่วายแถวสามยาวๆไปี่โอ้โหได้หมดมาดิ เออมาดิวะเงี้ย เอ้ยต่อต่อโอ้โหหมื่นสี่โคตรเอาคูณสี่สิบเจ็ดเข้าไปละเออไหนๆก็ไหนๆ แล้วคูณถึงห้าสิบไปเลยฮะนไง ล้วอย่าบอกว่าแหมงเอ้ย โอ้โหสเกตเตอร์รอบนี้ 14 หมุนล่อไป 4 0 0 0 0 เออเอาว่ะ เอ้ยแหมนึกว่าจะได้สเกตเตอร์อีก โอเค ผมขอตัวไปถึงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมปั่นจาก 700 นะ ตอนนี้ได้มา 44,100 บาทโคตรคุ้มค่า เออไใครชอบคลิปนี้นะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะจ๊ะแล้วเจอกันครับ